มีทุนร้อยดูนะแนะนำว่าเป็นสูตรไต้ไม่เนาะค่ะ ค่อย ๆเล่นไปดีกว่าเนาะอย่าไปแบบเฝ้าเล่นแบบหลายๆโอเคมา โอ้โหเชื่อเสียดายสองช่องเพราะสั้นในคูณสิบเกมเสือนี่ได้เปรียบเกมงัวตรงที่ว่าขอแค่เต็มช่องได้คูณสิบแท้ๆเออไปค่อย ๆ เล่นไปเนาะค่ะสะโพกมา เฮ้ยโอ้โหเชี่ยมาแล้วว่ะสมมาเนาะค่ะ เสือเต้นมาแล้วโอเคมาขาดสามอัน ขาดสามอันโอเคขาดสองตอนนี้ขาดอีกอีกนึงโอเคมาอีกนึงโอ้โห เสียดายว่ะอุ้ยเสียดายว่ะหกสิบสามบาท แล้วค่ะไปสิบไม่โอเคสำหรับผู้ใดที่บ้านในกดเข่ากลุ่มเทเลแกรมแล้วค่ะ เออกะขอฝากไว้น้ำแน่เนาะกับกลุ่มเทเลแกรมเซียนพ่อมแล้วค่ะเซียนพ่อม VIP เนาะเขามาร่วมสนุกกับกิจกรรมได้ เขามีแจกเครดิตไทยเลนกันสู้มือเนาะค่ะเป็นเครดิตฟรีเนาะไป เขามาร่วมสนุกกันได้เนาะโอเคยกไม้อีก 30 ค่ะ ไว้เขาโอ้โหโอ้โหโอ้โหเออไว้มาก้อนท้องค่ะโอเค ตอนนี้ก้อนท้องเข่าแล้วค่ะร้อยยี่สิบบาทก้อนท้องนี่คูณยี่สิบเนาะโคตรหลายอะ่ะโอเคมา ต่อกันเลยกันแล้วกันอีกสิบไม้ไว้มา คสำหรับผู้ใดที่บ้านได้กดติดตามแล้วค่ะเดี๋ยวนุนัก็ขอฝากไว้น้ำแน่เนาะกับช่องรักปัสลอตเนาะค่ะ เออ หากชื่นชอบถูกใจ อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้นุนาน้ำแน่เนาะ มา เดี๋ยวร้อยสองบาท เล่นในโดนเนาะค่ะ เกมเสือ เพราะว่าเขาสามารถยืมมันได้ แห้งเก็บไว้หลายแห้งดีเนาะเกมพวกนี้ มันมีผลตอนที่ว่ามันเข่าโบนัสเนาะค่ะ โอเคสำหรับเวลาที่ไ่เลนตอนนี้ตอนเที่ยงแล้วค่ะ โอ้ยมาเข่าอีกแล้วค่ะ อีกจักรอบเนี่ยมาสามตัวค่ะ สวย อีกสองอีกสองโอ้โหขาดอีกนึงมาเนี่ยเออนั่นละโอเคมาโอ้โหรอบที่แล้วว่าเขารอบนี่แก้โตค่ะร้อยแปดสิบบาท โอเค ไปเรื่อยๆค่ะ บิ๊กวินแตกร้อยแปดสิบบาท สมได้หน่อยที่สุดเนาะค่ะในเกมเสือ ลองลงมาก็เป็นจะโพกเนาะ ไปปั๊มไม้ก้อนค่ะ เอาเป็นสิบบาทก็แล้วกัน อย่ามันเบิดไว้เนาะเห็นมหมเหรได้จักสองรอบนะโอ้โห โอ้โห โอ้บอมา โอเค โอ้โหโอ้โหโอ้โหเชี่ยอย่างเนี้ย โอ้โห สภาพ โอเค ค่อนข้างเกลือแล้วค่ะ เออ ไอ้นี่เขาอีกแล้ว ก้อนท้องเขาอีกแล้วเนาะค่ะ สองร้อยบาทเนาะรอบนี้คูณยี่สิบของจำนวนไม่ที่เขาใส่เหรียญเนาะค่ะคอยเล่นไป โอเค เออโอ้โหยกมา ยกนี่จะเป็นคูณหาเนาะค่ะ กะ ถือว่าโอเคอยู่ค่อนข้างที่สีได้หลายอยู่เนาะ โอเคไม่ยี่สิบเลย สามร้อยแล้ว สำหรับผู้ใดที่เอ่อมีสูตรดีๆสามารถแนะนำหนูนาเขามาได้เลยนะคะ เอามาแบ่งปันกันแน่กันใดเนาะ กักไว้ผู้เดียว โอเควายมาวายมา โอ้โหก้อนท้องเข่าค่ะ โอเค ก้อนท้องเข่าอีกแล้วนะคะ เป็นซี่ร้อยบาท เจ็ดร้อยแล้ว ไป ค่อยไต่ขึ้นไป ค่อยขยับขึ้นไปโอ้โหมามา โอเค หกร้อยไปต่อได้ค่ะ มาดิโอ้โหบอมมา สะโพกไว้เขาเก็บไว้เก็บไว้อีก โอเคโอ้โหบ่ค่อยเข่าบันไดเลยว่ะ หลังๆว่านี่กะป้อยเฉาด้วยค่ะบ่ค่อยเข่าบันได เออ ปันที่3เอสเนาะ เออ มาแล้ว โอเคมา โอ้ยถุงว่ะเฮ้ยได้ถุงว่ะ ถุงสวยสามอันแล้ว โอ้โหขาดอีกสามอัน ขาดอีก โอเค ขาดอีกสองขาดอีกสองโอเค โอ้โหถุงเขา่าเชี่ยมาว่ะสองพันบาทเฮ้ยถุงเรากะพวกก้อนท้องพวกถุงพวกเนี่ย เราก็ยกอีกอันนึงเนี่ย มันเป็นสามอันที่เข่ายากที่สุดแล้วค่ะ โอกาสนี้โคตรหน่อยเลย โอเคบวกมา 2,000 บาท เฮ้ยก้าวกระโดดเลยว่ะไปค่ะปรับไม่เป็น 60 บาทเนาะโอ้โห โคตรเอา ไปค่ะ สวยโอ้โหเขาอีกแล้วเหรออุ้ยสองรอบติด เฮ้ย มาว่ะเฮ้ยเฮ้ยสมโอเค มา โอเคอีกสองอีกสองโอ้โหบ้ามา โอเคค่ะ เมื่อกี้อาจจะแจกถุงไปแล้วรอบนี้กันเลยบ้ามาแล้วค่ะ เอาเอาโอ้โหมาอีกแล้ว เชี้ยโคตรเอา เฮ้ย ได้ว่ะ มาอีกอีกสอง อีกสองอีกหนึ่ง อีกหนึ่งสวย โอ้โหเชี้ยเข่ารัวๆเลยซองเข่ารัวๆเลยแล้วค่ะ โอ้โห เสือเต้นม้าว่ะ โคตรเอามานี่โอเคค่ะ โอ้โหหนึ่งพันแปดร้อยบาทเฮ้ยมาว่ะไปขออนุญาตปรับใหม่เลยเนาะค่ะ เป็นร้อยหนึ่งโอเค โอ้ไหลไหลลื่นๆเลยมือนี่โคตรเอาอ่ะส่งมาค่ะส่งมาอีก โอ้โหเมื่อนี่เสือเต้นเข่าดุนะ ลองเมืองได้แล้วค่ะ โอเคติดไม่ค่ะโอ้โห โอ้โห โอ้โห เฮ้ยมาดิโอ้โหมามา โอเค หนูนากำลังคิดอยู่ว่าสิหาแบบฟิกเกอร์เสือตัวนี้มาแจกดีบอเออมันน่ารักนะหนูนาไปหาพ่อแล้วล่ะหาผู้ใดอยากได้กะ ลองคอมเมนต์มาเบิ้งเล้ะค่ะ เออเสื้อสีนี้แบบ ทรงไห่ทั้งบ้านนี่อย่างสิไหมน่ารักอยู่นะ โอเคไว้เขาเออไว้มาค่ะ โอเค เหลือพันแปด เอาจังไนดี สิบเบิร์ดเลยวะเนี่ย เออมาหาร้อยสวยโอ้โหซองมาตะโพกค่ะรอบนี้โอเคตะโพกค่อนข้างที่สีได้ง่ายเนาะตัวน้ำไม่ค่อยแบบไอ้นี่ปันไหนเพราะว่าพวกตะโพกก็สมมีโอกาสเขามันง่ายอ่ะแต่ก็มีโอกาสที่มันว่าเขาอยู่เนาะเออนั่นละโอเคมาโอ้โหหาพันบาทว่ะเฮ้ยรอบนี้โอ้โหโคตรเอามาซุปเปอร์เมกาวินได้ตะโพกหาพันบาทเจ็ดพันแล้ว โอเคขออนุญาตปรับใหม่เนาะค่ะ เป็น 200 ไป เดี๋ยวเล่นต่อกันเลย โอเคไว้มา สะโพกมาไว้เขาค่ะค่อยเล่นไป สวย โอ้โหก้อนท้องเขาสี่พันแล้วค่ะ ได้น้ำแนวนี่ล่ะ โอเค ปรับไปต่อเป็นสี่ร้อย ับไม่สูแล้วค่ะ ไปสิบไม่คือเก้า มาดิ มาดิ มาดิ มาดิ โอ้โหเชื่ออย่างเนี้ยนี่อย่างวะเนี่ย เออ สวย โอ้โหแปดพันบาทมาแล้วค่ะ โอเคบ่แตกบ่วาขอแค่ได้ก้อนท้อง เออคุณสิบบ่แตกบ่วา ขอแค่ก้อนท้องก็ได้ มาดิ มาดิ มาดิ มาดิ เออ สมมา ก่อนท้องดิโอ้โหสองเข่าม้าค่ะสองเข่าเฮ้ย ขาดอันเดียว อันเดียว สวย โอ้โหม้าแล้วว่ะโอเคค่ะ มาเป็นเท่าไหร่สำหรับผู้ใดที่อยากได้เวลาดีๆหนูนะแนะนำว่าเป็นช่วงเก้าโมงกับตอนเที่ยงเนี่ย อันนี้หนูนะเลทตอนเที่ยงถือว่าโอเคเลยนะ 23,084 บาทเนาะค่ะโอเคเดี๋ยวดูนะกับของพอสมีกันแล้วกันยังไงกะขอฝากไว้น้ำแน่เนาะค่ะกับช่องรักปันสล็อตเนาะหากชื่นชอบถูกใจ อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามไผ่นูนะน้ำแน่เนาะค่ะแล้วก็อย่าลืมเนาะค่ะเซียนพร้อม VIP เป็นกลุ่มเทเลแกรมแจกเครดิตฟรีโอเคเดี๋ยวจังไรเมื่อนี้หนูนะกะขอตัวลาไปก่อนเนาะค่ะพอกันไม่คลิปหน้าเนาะสำหรับมื่อนี้สวัสดีค่ะ